บอลตลอดเวลาเลยทำแบบสาเจ็ดออกจากออกปฏิบัติทำสาเจ็ดู้นั่งนี้ทำสาที่หกเต็มเต็มนี่เลยเลยมองเมฆมองหมอกมองฟ้าดูดินอะไรๆได้พอตื่นหูตื่นตาแต่ก่อนไม่ได้มองเลยก็ปีเป็นตะลุมบอลเราแบบละมุนวุ่นวาย มีนไม่เกี่ยวกับใครเลย ไม่สอนใครทั้งนั้นใคอยู่บ้านไหนแล้วมาเกี่ยวข้องกับเรามากแล้วหลีกหนีไม่นานอยู่แล้วเขาก็วันสี่วันพอไม่เสียใจแล้วก็หนีไปเลย ถ้าบ้านั้นก็มาเกี่ยวข้องอยู่สบายสบายกินสบายพอได้ฉันวันหนึ่งวันหนึ่งแม้จะข้าวเปล่าๆมันก็ไม่ตายคนเราไม่ได้กินอยู่แล้วเพราะเราม่หวังมุ่งทำแล้วมุ่งูดจริงสถานที่จะนั่นอยู่นาน เป็นเดือนเดือนอยู่กี่เดือนอยู่สามเดือนสี่เดือนอยู่ คนไม่มาควรการเทศนาอาการไม่มีทานพระอะไรเขามาดูเราก็อยู่ตามมาตาเราสนุกบำเพ็ญเมื่อความเพียรสืบต่อกันอยู่ทั้งวัน ทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนเน้นแต่หลักนั้นตลอดไปอย่างนี้ทำไม ใจจะไม่กล้าก็กล้าไป สงสัย่้ออ่านข้อธรรมตไหนก็มากราบเรียนถามครูบาอาจารย์แล้วออกไปออกไป แม่บ้านถือก็ามีความนับถือมาก เขาก็เชื่อฟังเราเราก็อยู่ การเทศนาว่าการนันท่าวันขออย่าให้เทศเลยบอกแล้วก็อยู่เพราะสบายที่นันทำบ้านเขานับถือมากเต็มบ้านนะไม่ว่ากลับว่าอะไรเลยเต็มเขาก็ตามมาเป็นคนสองคน เท่านั้นเพื่อให้ออกเศษอาหารกลับไปตอนนั้นไม่เกี่ยวแต่นั้นเราก็อยู่ด้วยน้ำก็สถานที่ไม่มีอะไรกินอะไรก็กินไปตามเรื่องอย่างนั้นเขาอยู่ได้จากคนมารุมรุมเรื่อยๆทีนี้หายเลยฟังเขาฟังเที่ยวเลยอย่าเอาทำไมเพราะจิตใจเราไม่ว่างจากงานเลย โยคุมมันเป็นออกร้อนฝ่าเท้าหากไม่ถึงฝ่าเท้าแตกมันขั้นปุลการถ้าโสนาเลยที่ ความเพียรแก่กล้าเป็นฝ่าเท้าแตกมันพระโสนานั่นแหละผู้ที่จะตักตวงว่าผลนิพพานท่านดำเนินอย่างนั้นคือตักตวงเอาเงินเอาทอง มาสั่งสมกิเลสห้เต็มหัวใจก็เพื่อสอบแสวงหาเรื่องนั้นเรื่องนี้นั่นวางหาเรื่องให้เกิดในวัด มีงานนั้นมีงานนี้สร้างนั้นสร้างนี่นั่น หาเรื่องความของบุญกับตรงนี้สิ่งนี้เป็นค่าสึกต่อการบำเพ็ญแม้จะเป็นมากกาตามมันเป็นมากค่าสึกสำหรับผู้ปฏิบัติตัวสำหรับญาติโยมเป็นมากแท้เป็นทางเดินของเขาแท้ สำหรับพระผู้ปฏิบัติจริงๆแล้วมันมากหยาบนั่นเลยมาทำลายมากเลยเนี่ยมันเลยไม่เรียกว่ามากได้แล้วการคิดมาฟังฟังให้ถึงใจมีสอนหมู่เพื่อนสอนด้วยเจตนาจริงๆไม่ได้สอนเพื่อใดสำเนียกศึกษาถึงใจมีเราทำอะไรเราทำมีผลทุกอย่างการสอนทำไมจะไม่มีผลคิดแล้วถึงสอน และเคยผ่านมาแล้วด้วย มันขุดค้นลงไปเรื่อยเรื่อยจะอยู่กองเท่าภูเขามันก็แตกกระจายมันเหนือปัญญาเหนือสติเหนือความเพียรกันไม่ได้แต่นั่งแบบหัวตอไม่ไเรื่อง โดยนยังคนถ้ามันง่วงจะหลับก็ลงอ้อนนั่งภาวนาเขาง่วงจะหลับก็ลงเดิน เนี่ย คิดหาเรื่อง ของข้างบริการมันยังมีบางองค์มันง่ง่วงลงเดินอยู่ผมเดินอยู่บนง่วงง่วงเดินลงน้ำลงน้ำมันยังจะง่วงมันลงไปเรื่อยๆจนต้องเอาฟางลงไปแช่น้ำแล้วโคกศีรษะนู่นต้องทำล้วมันผืดปวัติมันมีพอเรามีอะไรอย่างนั้น ำเพียนนี่หน่อยว่าจะตายว่าเดี๋ยวทำามเพยนความจริงสติมันไม่อยู่ความเพียรมันถึงไม่รู้ถ้าสติได้จดจ่อกันด้วยความสนใจจะทราบเหตุทราบผล ในสิ่งที่มาสัมผัสมาเกี่ยวข้องอยู่แล้ว มันต้องสะดุดสะดุดเรื่อยๆ เพราะสิ่งสัมผัสสัมพันธ์มันรอบตัวเนื่องจากตาหูจมูกลิ้นกายมันรอบตัว สิ่งสัมผัสสัมพันธ์ก็มารอบตัว สติตั้งอยู่แล้ว ปัญญาพอจะพิจารณาเอาเหตุเอาผลก็เป็นอย่างนี้ทำไมจะไม่ได้ นี่แหละทั้งว่าปัญญา ปัญญาเกิดได้ทุกเวลา เพราะสิ่งนัมผัดมีตลอดเวลาทำไมถ้าสติปัญญามันก็หมอกจิตได้เป็นสมาธิทำไมเรื่องนิคาจะใช้ปัญญาจะใช้มั่งใช้มันเต็มที่เต็มฐานเวลาจะเอาเป็นสมาธิมันเป็นจริงๆ มันจะหมดเข้าหมดเข้าแล้วเวลานี้ศาสนา มีแต่ชื่อ เขาว่าหัวล้นผ้าเหลืองไม่ผิดเขาจะไปตำหนิเขาได้ยังไงมันเป็นไปแล้วเวลานี้การพุทปฏิบัติมันไม่เป็นไปตามร่องรอยของพระของสมณะของนักบวชมันเป็นแบบโลกโลกทั้งนั้นที่มันเป็นแบบโลกแล้วมันมันก็เลวยิ่งกว่าโลกกว่าโลกอีกเพราะโลกเขาเป็นธรรมดาอยู่แล้ว เราเป็นเพที่สูงแต่ทำเหมือนโลกเข้าไปมันก็ลร็กว่าโลกเขาเห็นประกอบความภาคเพียรอยู่ด้วยกันของไม่แน่นอน มีการพักผ้าจากกันอยู่ตลอดเวลาอันโลกนี้จังเราอยู่กับโลกนี้จังตัวเราก็เป็นนิจังพวกของน้ำตา โลกมันก็เป็นอย่างนั้นสิ่งเกี่ยวข้องของเรามันก็เป็นเหมือนกันจึงไม่ควรนอนใจ เวลาอยู่กับครูอาจารย์แม้จะมีงานนั่งงานนี่บ้างคอยระมัดระวังท่านครัวท่านดูท่านด่านั่นก็เป็นสติอันหนึ่งเราเคยมาแล้วทั้งนั้นมาคิดอยู่ลำพังเรามันก็ไม่ได้ดูผมเคยไปตอนที่กิจยังไม่ได้หลักเด้ฐานอะไรเลยดูครูอาจารย์แล้วก็อยู่เวลาเราออกไปเรื่องของภาคความเป็นที่ มันไม่กี่วัน แล้วเดี๋ยวจิตมันก็ดำปีเหมือน่านไฟไม่มีไฟแล้วก็นักแสดงโล่เหมือน่าน เหมือน่านไฟที่มีไฟเผาเจ้าของมันเป็นเรื่องอะไรเลยนี่เราสังเกตนี่เป็นเป็นไปไม่ได้ แต่เมื่อเราออกปฏิบัติคนเดียวเราไปไม่รอดอย่างเป็นอย่างนี้รู้เจ้าของคือสังเกตดยูเพียงไปชั่วคราวมันก็รู้มีหมายถึงจิตมันยังไม่ได้หลับ มันต้องอาศัยที่พิงครูของอาจารย์แต่ถูกรู้ด่าว่ากล่าวอยู่เสมอมันก็ได้สติสตังได้ระมัดระวังความระมัดระวังมันเป็นมรรคคือเป็นสติอยู่ลำพังคนเดียว มันนอนใจดีลงกลายเป็นความขี้เกียจยกความเพียรไม่ขึ้นทั้งที่เราตั้งใจว่าจะไปประกอบความเพียรมันยกไม่ขึ้นเสีย เมื่อจิตมันมีหลักขึ้นมาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่สมาธิขึ้นมาแล้วเออความชั่วไปที่ไหนมันก็เป็นหลักของมันอย่างนั้นเป็นเพียงว่าเราสอบแสวงหาความเพิ่มเติม ให้ละเอียดละออยิ่งไปออกทางด้านปัญญาด้วยแล้วมันเลื่อยที่หมุนเลื่อยเลื่อยเลื่อยไหนก็เป็นความเปลี่ยนไปไปอยู่คนเดียวก็ความเปลี่ยน ยิ่งอยู่คนเดียวแล้วยิ่งเหมาะสุด ไม่ได้พูดกับใครเลยทั้งวัน ให้มีแต่การ ดูจิตดูความคิดความปรุงของจิตมันเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไร มันหมุนติ้วติ้วมันฟาดมันเหวี่ยงมันนั่นโอ้โหมันจะเรื่องนี้นมีปัญญาเวลามันได้ออกแล้วมันได้โง่อยู่ตลอดเวลาคนเราโอ้กิเลสก็ทับถมเลยถือมันดีดตัวไม่ได้ มันค่อยเกลียดค่อยจางลงจางลงเบาไปเบาไป จิตมีความสงบไปแล้วนั่นแหละเอาความสงบนั่นแหละขึ้นมา ฟื้นปัญญา จิตที่มีความอิ่มตัวความพอตัวด้วยความสงบย่อมตั้งหน้าทำงานให้เป็นเป็นเม็ดเป็นหน่วย ไม่เหมือนจิตที่กำลังหิวโหยคือไม่มีสมาธิเลยอยากให้ดำเนินปัญญาโดยลำดับลำดับไปธรรมดาธรรมดา ไม่เป็นปัญญาเลย มันเป็นไปไม่ได้มันกลายเป็นสัญญาไปเสียจิตมันฟุ้งซ่าน ไม่เป็นปัญญาให้ นอกจากเวลามันจำเป็นเป็นกรณีพิเศษมันขุดกันด้วยปัญญาทั้งที่มีสมาธิแบบขุดกันด้วยปัญญาแล้วจนเป็นสมาธิขึ้นมาเป็นได้อย่างที่เขียนไว้ว่า ปัญญารวมสมาธิเพราะเราเราเคยใช้แล้วเช่นอย่างทุกเวทนาเกิดขึ้นมากๆยมันจะไปไหนะไ่ที่มันกขุดกันเข้าไปแล้ว การขุดลงไปนั้นสติจ่อยตลอดเวลาไม่มีเวลาพลาดจากกันกับปัญญา มันก็รู้เห็นรู้ผลรู้ความจัดความจริงขึ้นมา จิตมันก็อยู่มัด มันก็ดูดีไม่ได้ อะไรก็ตีต้อนเข้ามาตั้งเข้ามาด้วยสติปัญญา อยู่มีระหว่าปัญญาลงสมาธิ จิตมีความสงบตัวได้ด้วยอำนาจของปัญญา แต่ความสงบตัวของสมาธิโดยลำพัง กับความสงบตัวของจิตด้วยอุบายของปัญญานี่มีต่างกันอยู่มาก คืออาถานที่สุด เข้าไปอยู่นั่นก็อาถานถอนออกมาแล้วก็อาถานผิดไปปัญญาลงสมาธินี่ผลแสดงให้ผิดกัน คืออาถานมันสงบตัวเฉยสงบดูด้วยความองอาจหนักเืมไปเลยรรี ทำตับตวงทำงาาเอาให้จริงให้จังคนน้างในไม่เคยเอาข้างนอกด้วยข้างในด้วย ประสานประสานกันหนึ่งร่างกาย เกี่ยบเขาเกี่ยบเราเวลา จิตให้มันสงบเฉยไม่ได้มันฉลาดเฉยก็ไม่ได้สงบก็ต้องทำอุบายเพื่อความสงบฉลาดก็ต้องหาอุบายปัญญา มาคิดคนนั่นสงบและเฉลียวฉลาดไม่ได้คำว่าธรรมคำว่าสมาธิคำว่าปัญญา มันจะไม่มีเหลือเลยเดี๋ยวนี้ มรรคผลนิพพานไม่เคยเอ่ยถึงเลยพูดทั้งเรื่องการบ้านการเมืองการสั่งสมกิเลสยิ่งกว่าโลก เป็นไปอย่างนั้นทั้งนั้นเลยเราจะว่าทั้งนั้นเลยเพราะมนากกว่ามากเป็นอย่างนั้นเราอยากให้เป็นเราบวชมาเพื่อสถาคตพุทธังธรรมางสังฆังเส้นนางสานหลักใจของเรา หลักยึดมันถุงนั้นไม่ใช่หลักยึดมันจะเป็นสักกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านมันก็เลี้ยวไหลทั้งนั้นความเลี้ยวไหลดังนั้นจะมีจำนวนมากเท่าไหร่ก็ไม่มีสารคุณอะไรเราจะมาเป็นสื่อเป็นทางเดินของเราไม่ได้พุทธังธรรมังสังฆังสนังฉามตายปูนที่เ้าพระเจ้าพระธรรมประสงค์เป็นหลักใหญ่ยิ่งกว่าสิ่งใด เดินลงไปความเพียรสติพยายามตั้งให้ได้ เดินยังไปบินธบาตก็ให้มีสติตลอดไปตามคนต่างกำหนดสติของตัวเองอย่างน้อยให้เป็นสัมปัสัญญาคือความรู้สึกตัวเกิดมีสนใจกับใครใส่บาตรมาผู้หญิงผู้ชาย รู้ตัวอยู่นั้นออกมาใครรู้ตัวมาตลอด ทำการทำงานในพยายามฝึกหัดสติ ที่ตัวเองให้มันมีความรู้ตัวเรียกว่าสัมปชัญญะเมื่อรู้ตัวด้วยความสืบต่อกันโดยสม่ำเสมอก็เรียกสัมปชัญญะรู้ตัวโดยขณะขณะเรียกว่าสติส่วนกายเป็นมหาสีมหาปัญญาแล้ว มันเหนือจากนี้ไปไม่เรียกสัมปชัญญะ เพราะหมายคือความยาวคือหมายว่าแก่กล้าเต็มที่แล้ว กำหนดไม่กำหนดก็ เป็นความรู้ตัวอยู่อย่างนั้นตลอดคือไม่ขึ้นอยู่กับว่าเราตั้งท่าไม่ตั้งท่าอันนั้นตั้งท่าอยู่แล้ว โดยหลักธรรมชาติของตนเมื่อถึงขั้นนี้แล้วทำงานเองได้ร่างเอาไว้เพลินกับเพลิน ความเห็นโทษเห็นทุกภัย ในวัฏตะสงสารคือความเกิดตายนี่ก็เห็นมากเยอะความนั้นคุณของความหุดพ้นไปเสียนั่นก็มากเท่าๆกัน แต่ว่ามันถึงถอยไม่ได้คำว่าแพ้ไม่มี ในจิตมีไม่ได้องนั้น เอาจนตายอยู่ด้วยกันกอดคอกันตายระหว่างเรากับกิเลสที่จะให้ตายเฉยด้วยการยอมแพ้นี่ไม่มีถึงขั้นนั้นเอาจริง ๆ มันที่แรกแพ้บ้างชนะบ้างแพ้บ้างชนะบ้างอะไรชนะมากขึ้นกว่าแพ้ชนะมากขึ้นกว่าแพ้ต่อไปก็ถึงขั้นแน่ใจเรื่องของสติปัญญา เป็นขั้นแน่ใจแม้กิเลสยังมีอยู่ก็ตาม ความแน่ใจของปัญญานี้ มันแน่แล้วนั่นแหละตรงนั้นเองตรงที่ว่าแพ้ไม่ได้จริงถ้าแพ้ก็ให้ตายเสียดีกว่าจะมาแพ้แล้วอะไรจะทนปัญญา ขุดคุยค้นคุยเขียบ ไม่เกี่ยนมาเดี๋ยวมันก็ได้เหตุได้ผลขึ้นมาหลุดขาดไปเมื่อเหตุผลมันพร้อมแล้วปัญญาเข้าใจเป็นที่แน่ชัแน่ชัแล้วอันนั้นขาดไป อันนี้ขาดไปเลยการแก้กิเลสที่แรก อย่างทันทาปัญญา เหมือนอย่างพวกเราเราท่านท่าน ปฏิบัติลำบากทำรู้ได้ช้า ก็ต้องดำเนินตามนั้นก็ตัดไป ทีละชิ้นสองชิ้นเข้าใจไปเรื่อยขาดไปเรื่อยปัญญาเข้าใจทุงไหนไม่ขาดนะีิเ็กขาดไปแล้วไม่ต่ออีกมันเรียกว่าขาดเข้าใจไหนแล้วก็หมดไปหมดไป เบาลงไป เบาลงไปจนกระทั่งมันเข้ารวมตัวแล้วตังที่เคยพูดให้ฟังรวมตัวเข้าไปหาจิตอันเดียวรวมตัวเข้าไปหาจิตจิตอันเดียวนั้นเป็นกิเลสอันเดียว เราวิชาเหนียววิชากิเลสประเภทละเอียดที่สุดก็คือวิชามันจะปริมานถูกตัดถูกทำลายหมดตัดสะพานหมดคือต่อกันไม่ได้จิตตาวิชชาพิจารณาลงไปที่นั่นพอนั้นมันแตกกระจายไปแล้วมันก็หมดเวลาผลเดียวอันนั้นเพิบเดียวเท่านั้นมันไม่มีเหลือ ขณะนี้เป็นขณะที่อัศจรรย์มากทีเดียวพึบเดียวเลยหมดท้อง ตัวอัศจรรย์อัศจรรย์คือตัววิชาอัศจรรย์ตรงนั้นเหมือนกองขี้ควายถูกตีด้วยปัญญา แตกกระจายเหมือนเิ่เลยเป็นเรื่องธรรมชาติที่บริสุทธิ์เมื่อนั่นอัศจรรย์แค่ไหน พูดไม่ถูกเลยจริงอัศจรรย์อันนี้มันยังเห็นเป็นจุด จุดเป็นต่อมไปแล้วพอนี่หมดไปแล้วไม่มี สมมุติไม่มีเราจะเป็นหมายอะไรอย่างเต็มใจงานสำเร็จระวังงานของเราสำเร็จ เริ่มไปตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกกอไก่กอกาเกษาลงมานะคะลงตาตะโจนี่แหละจะว่ากอไก่กอกาก็ถูกจะว่าสูงทำสูงก็ก็ได้นน ได้หมดนั่นแหละแยกไปพูดเล้วกอไก่กอกาพิจารณาเนี่ยกายกับจิตมันอยู่ด้วยกัน อะไรสูงอะไรต่ำกายเวทนาจิตธรรมอยู่ด้วยกัน อะไรสูงอะไรต่ำถ้าว่าไม่สูงไม่ต่ำก็เป็นอย่างนั้น ยืนเป็นความจริงเสมอกันเรอะไรมาสูงมาต่ำต่างกันนะพิจารณาเจตาลมรานะขาตาตะโจอาการอะไรกันเข้าใจว่ามันวิ่งตลอดเพื่อถึงกันหมดซึมซาบกันไปกระทั่งถึงเนื้อหนังเองก็ดู กับไฟใต้มทะลุไปหมด เป็นความจริงเหมือนกันเวลามันเข้าใจสติมันก็ละเอียดปัญญาก็ละเอียดกิเลยก็ละเอียดลงไปละเอียดลงไปความว้าวุ่นขุ่นมัวที่เคยเป็นมานั้นก็หมดไปเหลือแต่ส่วนละเอียดมีต้นทุนขนาดนั้นแล้วไม่ถอยจิต หมุนติวติวติวขั้นเริ่มแรกนี่แหละเฉพาะอย่างยิ่งการมันกิเลสเป็นสำคัญมากจิตไม่ได้รับความสงบเลยเป็นทุกข์มากนะทุกเรื่องอันนี้สำคัญมากถ้าจิตพอเป็นสมาธิแล้วพอหลบพอหลีกกันได้จิตไม่ค่อยไปยุ่งเหยิงจะวุ่นวายกับสิ่งนี้นะมันเคยเป็นมาแล้วออกปฏิบัติที่แรกพอจิตมีความอะไรบ้างความละเอียดบ้าง เป็นของเป็นสงสัยเรื่องของนะทั้งทที่อยู่กับพ่อแม่อาจารย์เนี่ยหินเมื่อเคยเป็นสมาธิมาแล้วแต่มันเสื่อมเสื่อมมันยับยับเร็วแท้นั้นราคาเนี่ยเร็วที่สุด แต่มันไม่ถึงกับแสดงตามอวัยวะนะมันแสดงอยู่ภายในจิตเรารู้ว่ามันเร็วเฮ้ยทำไมทำไมดึงนี้ทำมาปฏิบัติมันจิตใจแต่ก่อนเราเรียนหนังสืออยู่ า็มันเห็นมันเห็นมันเฉยไม่เห็นเรื่องก็ผู้อยากผู้ง่ายนี่เฉยธรรมดาเห็นไปสนใจอะไรันจิตในใจถึงกิเลสมีอยู่มันก็ไม่เห็น มีอะไรทำมากระทบกระเทือนภายในจิตใจ เพราะเรื่องราคาปัญหานี้แต่นี้เวลาวาปฏิบัติทายมันเป็นอย่างนี้ทำไมมันเป็นอย่างนี้เนี่ยไม่สงสัยเรื่องของมันเป็นในจิตไม่ได้แสดงมาทางวิญญาณเนี่ยเป็นภายในจิตมันยับยับยับ ได้ยินเสียงแยบพอมองเห็นภาพแยบความจริงเรามีสติ แต่ก่อนเราไม่มีสติมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ เหมือนกับหลังหมีมันดำไปหมดอะไรมาถูงก็ไม่รู้สิเพราะมันดำไปหมดนี่พอมันมีด่างมีดาว มีขาวเขาบ้าง มันมันรู้ได้เร็วมันก็รู้เท่านั้นแหละมันมันกำเริบยิ่งกว่านั้นนะมันเพียงรู้เท่านั้นแหละแต่เจ้าของผู้ต้องการจะไม่มันมี ิ่งต่างๆนี้ มันก็เกิดความสงสัยทำไมมันเป็นอย่างนี้พิจารณานะมันละเอียดมันรวดเร็วเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมมันรวดเร็วกับเรื่องแบบนี้นัก อ่ะแต่ก่อนไม่เคยเป็นอย่างนี้ สงสัยเจ้าของก็ยิ่งทำให้เล่นความเพียรยิ่งตั้งสติจิตมีความสงบเป็นสมาธิเข้าแล้วที่มีค่อเย็นเรื่องเหล่านั้นก็ค่อย จางไปจางไปหาไปไม่ปล่ยจะคิดไปยุ่งเราคิดปั๊บคิดปั๊บมันก็ทันทันกันทันกันเลยแม้แก้ไม่ได้ก็ตามพอคิดเรื่องนี้ปั๊บมันทันคิดเรื่องอื่นไม่ทันแต่คิดเรื่องการนี่เหลือมันทันทุกทีทุกทีพอมันใกล้เข้าไปมันทันทันคิดเรื่องอื่นไม่ทันแต่คิดเรื่องนี้มันทันถึงจะทำการทำงานอะไรอยู่นั่งหนักก็ตามเช่นถามเขาอยู่นี่ถามมาอยู่บางทีันมีการต้องแซมกุฏิต้องถามมาหามเสาออกมาอย่าง อยู่วัดน้องผุนเพราะพระเนี่ยมีมากตอนจัดทำนั่นนี่ครับพระมาทำเราไม่ค่อยจะเอาญาติโยมมายุ่งเนี่ยาะไม่เอาการเขาพูดนิสัยเงินกับเราหรือเราเรียนมาจากท่านก็ถูก มีแต่พระเป็นเองจะทำมาอ้าวเอาทำปุ๊บปั๊บอย่าโยมมายุ่งนะล้าทำงานหลังมันคิดปรุงปรุงยักมา มันรู้ทันทีเลย รู้ทันทีรู้ทันที ถึงตเราต้องแนะนำเรื่องนี้ขึ้นประกาศเรียนกันถ้าเราแก้ดีแม่ของอารย์แก้ได้ดีมากก็ต้อ่พอผ่านไปแล้วหนึ่งจะมาแก้ได้ยงไงละเอียดที่พีจาาร่างกาย มันไปจุดไหนนะจุดจิตจ่อยนั้นตั้งตีนั้น อาการนั้นมันมีรูปลักษณะยังไงกำหนดกับเพ่งเป็นกระสีนี่ในนั้นก็ได้ แต่พอมันติดใจเขาแล้วมัน ค่อยฟื้นซาบไปเอง ไปทั่วมดอวัยวะมันเป็นอมันไปเองพอมันจับติดเกาะติดแล้ว จิตกับอาการนั้นติดกันชัดเจนแล้วมัฟื้นซาบไปเอง การพิจารณากายเป็นสำคัญมากถ้าเป็นคุณเกี่ยวเรื่องการเวลาค่าด้วยเรื่องพิจารณามากๆทาการเวลาค่ามันอยจะครอบงำเรื่องนี้มันเป็นเครื่องยืนยันกัน ตัวสุพะอสุพัง มันบอกอยู่ในตัวเนี่ยเห็นอยูอกล้ข้างนอกก็ไม่เห็นอะไรผิดกัน มันก็ไม่ไปคิดไม่กังวลความไม่กังวลมันก็ไม่กวนใจอยู่ ก็ยิ่งสนุกพิจารณาให้เร่งลงไป หนักแน่นลงไปเรื่อยๆมันเอาจนกระทั่งมันขาดจากกันอย่างนี้เห็นครับ